ประโยค Bonjour madame แปลว่า สวัสดีค่ะ เมื่อผู้พูดเป็นผู้หญิง และสวัสดีครับ หากผู้พูดเป็นผู้ชาย ประโยค Où est le bureau de détax s'il vous plaît แปลว่าสำนักงานคืนภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่ที่ไหน กรุณาชี้ทางได้ค่ะ คำว่า o ในที่นี้เป็นคำวิเศษคำถาม แปลว่าที่ไหน คำว่า เอเป็นรูปกระจายการปัจจุบันของกริยารูปเดิมคือ être ในที่นี้แปลว่าอยู่ คำว่า le เป็นคำนำหน้านามชี้เฉพาะเจาะจง ใช้นำหน้าคำนามเพศชาย เอกพจน์โดยเฉพาะ ในที่นี้คือคำว่า bureau ซึ่งเป็นคำนามเพศชายเอกพจน์ แปลว่าที่ทำงาน สำนักงานคำว่า de ในที่นี้เป็นคำพบบท ใช้ขั้นระหว่างคำนามหลักและคำนามขยายคำนามหลักในที่นี้คือคำว่า bureau คำนามขยาย หรือที่เรียกว่า complément de nom คือคำว่า d e t a x e ซึ่งเป็นคำนามเพศหญิงเอกพจน์ แปลว่าการไม่เก็บภาษี การยกเว้นภาษี การคืนภาษี หรือการลดหย่อนภาษี สำนวน s'il vous plaît แปลว่ากรุณา ให้สังเกตว่าภาษาฝรั่งเศสนิยมใช้สำนวน s'il vous plaît บ่อยครั้งมาก ทั้งนี้เป็นเพราะว่าเป็นการร้องขอที่สุภาพ และผู้ถูกร้องขอให้ทำอะไรมักจะไม่ปฏิเสธ ชาวฝรั่งเศสขึ้นชื่อว่าไม่ค่อยมีมารยาทเวลานักท่องเที่ยวไปสอบถามข้อมูล โดยพูดเป็นภาษาอังกฤษ เทคนิคง่ายๆคือ ให้นักท่องเที่ยวไทยพูดคำว่า Bonjour ซึ่งแปลว่าสวัสดีก่อน จากนั้นจึงพูดคำว่า s'il vous plaît และจึงค่อยถามเป็นภาษาอังกฤษ คนฝรั่งเศสก็จะรู้สึกถูกคุกคามน้อยลง